ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ ในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่บาคาร่ากันเช่นเดิมดีกว่านะครับ อ่าสำหรับในรอบนี้นะฮะ ผมก็จะใช้เป็นรูปแบบวิเคราะห์การเล่นนะฮะตามรูปแบบเขาไพ่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าในรอบนี้นะฮะผมขอเล่นไปเป็นน้ำเงินแล้วกันนะครับเบาๆพอนะฮะ10 บาทพอนะครับ รอบนี้ขอจัดไปเป็นน้ำเงินแล้วกันนะฮะ ดูตามรูปแบบแล้วนะครับ ผมก็จะขอให้มันออกไปเป็นตัวสลับนะครับในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่านะฮะว่า รอบนี้จะเป็นยังไงนะ ผมจะเล่นประมาณ รอบละไม่เกิน 5 วินนะครับอ่าสวยงามนะครับ รอบนี้ก็ชนะไปในวินที่ 1 นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในไม้ถัดไปกันเลยนะครับ ไม้นี้ก็ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะว่าจะลงเป็นตัวไหนดีนะครับอ่ะผมขอจัดไปที่แดงนะครับ ในรอบนี้นะฮะเพื่อต้องการที่จะให้มันเป็นตัวสลับนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับในวินที่ 2 นี้นะครับ ไม่รู้ว่าเราจะจบแบบด่วนๆหรือเปล่านะครับ มาดูกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ เป็นวินที่ 2 แล้วนะครับ ผมก็อ่านตามรูปแบบในอดีตนะครับ แล้วก็มาเล่นในตัวปัจจุบันนะฮะน้ำเงินมา 5 แต้มอ่าน้ำเงินมา 6 แต้มผมมา 4 แต้มนะครับ รอบนี้ผิดไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปซ่อมกันดีกว่านะครับ รอบนี้เป็นไม้ที่2นะผมขอจัดไป ผมขอตามน้ำเงินแล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ เป็นไม้ซ่อมใน อ่าวินที่2นะครับ แล้วก็เป็นไม้ที่2ด้วยนะฮะรอบนี้ผมก็จะขอตามน้ำเงินไปนะครับ มันหักมุมมาแบบนี้แล้วนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้เป็นไง ใบแรก4โอ้โหเจอ 6 ไปเฉยอ่ะพอวัดอยู่นะฮะสแต้มแดง เฮ้ย5แต้ม ได้ไหมรอบนี้ เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะสองวินติดเลยนะครับถือว่า ผ่านแบบสบายๆนะฮะ อ่ะเราไปลุ้นกันต่อในวินที่ 3 กันดีกว่านะครับ รอบนี้น่าจะเก็บไวอยู่นะฮะ รอบนี้ขอจัดไปที่แดงอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ดูแล้วน้ำเงินมันมาแบบไม่ยาวมากนะครับ ก็มาประมาณ 3 ตัวเนาะในรอบนี้ก็มาชนกันแล้ว ผมก็เลยขอขึ้นไปที่แดงนะฮะในรอบนี้ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โห4แต้มกับ 2 แต้มมา อ่าอย่างนี้สวยเรียบร้อยนะครับ โอเคนะฮะ รอบนี้ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ ได้ค่อนข้างที่จะเข้าทางอยู่นะครับ อ่าไปดูกันต่อเลยดีกว่า รอบนี้เดินไวเลยนะฮะ ถึงไม้อ่าถึงวินที่ 4 แล้วนะครับ รอบนี้ก็ อ่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะไปสไตล์ไหนดีเอ่ย ขอจัดไปเป็นน้ำเงินแล้วกันนะครับ ออกมาแบบนี้ก็จะขอให้มันเป็นตัวสลับนะครับ ก็คือออกมาเป็นตัวสลับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะ มาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้จะสามารถที่จะเก็บได้แบบต้นต้นเกมไหมนะครับอ่าใบแรกมา 6 นั่นแหละสวยอยู่ 5 แต้มได้ไหมรอบนี้จัดมาเรียบร้อยนะครับ โอเคนะฮะโอ้โหรอบนี้รู้สึกว่าจะ เดินค่อนข้างไวไปเลยนะฮะ อ่มาดูกันในวินสุดท้ายนะครับ ถ้าวินนี้เก็บได้ไวผมก็หยุดไวเลยนะฮะเพราะว่าผมจะตั้งลิมิตไวประประมาณนี้นะครับ รอบนี้ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะ อ่ะขอตามน้ำเงินจะดีไหมหนออ่ะลองตามดูนะครับ ไม่แน่นะฮะอาจจะออกมาเป็นรูปแบบติดติดกันนะครับ จะไปสลับผมก็ดูดูแล้วมันนะ อดีตมันก็มาเพียงแค่นี้นะครับ มีขั้นมาตัวหนึ่งนะฮะ แล้วมันก็ยาวมาอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่า ผมเจ็ดแต้มนะ รอบนี้ อ่า เรียบร้อยนะครับ วิเคราะห์ได้โอ้โห รอบนี้ถือว่าเดินไวเลยนะฮะ ถือว่าค่อนข้างที่จะจบเกมได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับ เพราะว่าดูดูจากรูปแบบมันแล้วนะฮะ มันมาเพียงอย่างละเม็ดเองนะครับ แล้วมันก็ติดกันนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะ ผมก็เล่นครบประมาณ 5 วินตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะครับ ก็ ฝากเพื่อนนะฮะกด ติด ตามกด ไลค์ กด แชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมา เจอกันใหม่ ในคลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ